Google Sheets นอกจากใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือ PC แล้ว ยังสามารถใช้งานด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในรูปแบบแอปพลิเคชันได้อีกด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งใน App Store และ Play Store และเมื่อทำการติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Sheets แล้วก็จะมีไอคอนแอปพลิเคชัน Google Sheets สำหรับเปิดเข้าใช้งาน เมื่อเปิดเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Google Sheets แล้ว สามารถเพิ่มไฟล์ใหม่ได้ โดยแตะเลือกไอคอนเครื่องหมายบวก เลือกเป็นเอกสารเปล่า โดยแตะเลือกไอคอน New Spreadsheet พิมพ์ชื่อไฟล์ แล้วเลือก Create ก็จะแสดงหน้าแรกของ Google Sheet s ใส่ข้อความลงในเซลล์ โดย Double Tap เซลล์ที่ต้องการ แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการ เลือกข้อความหรือเลือกเซลล์ แล้วก็สามารถจัดรูปแบบข้อความ ได้ที่แถบเครื่องมือ เช่น การทำตัวหนา ตัวเอียง หรือจัดรูปแบบข้อความเพิ่มเติม โดยแตะเลือกไอคอนสำหรับจัดรูปแบบ เช่น ปรับขนาดตัวอักษร เปลี่ยนแบบอักษร หมุนข้อความ สามารถจัดรูปแบบครั้งละหลาย ๆ เซลล์ โดยแตะเลือกเซลล์ กดค้างที่ปุ่มขอบลากเพื่อเลือกเซลล์มากกว่า 1 เซลล์ได้ นอกจาก จัดรูปแบบข้อความในเซลล์ ก็สามารถจัดรูปแบบย่อหน้าภายในเซลล์ ที่แถบเครื่องมือเช่นกัน แทรกแถวหรือคอลัมน์ โดยแตะหน้าแถว หรือด้านบนของคอลัมน์ แล้วแตะเลือกไอคอน เพิ่มแถวด้านบน หรือด้านล่าง คอลัมน์ด้านซ้ายหรือด้านขวา รวมเซลล์หรือผสานเซลล์ได้ โดยแตะเลือกไอคอน Merge Cell ที่แท็บเครื่องมือ ลงสีในเซลล์ได้โดยแตะเลือกไอคอน Fill Color จัดการเส้นขอบโดยแตะเลือกไอคอน Borders เลือกรูปแบบเส้นขอบ แล้วเลือกขอบ สามารถจัดการชีตโดยแตะเครื่องหมายถูกที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ เพิ่มชีตโดยแตะเลือกไอคอน Add Sheet ลบชีตโดยกดค้างที่แท็บชื่อชีตแล้วเลือกคำสั่ง delete คัดลอกชีตโดยกดค้างที่แท็บชื่อชีตแล้วเลือกคำสั่ง duplicate และกดค้างที่แท็บชื่อชีตแล้วเลือกคำสั่ง rename เพื่อเปลี่ยนชื่อชีตได้นะคะ ส่วนการใส่สูตรหรือฟังก์ชัน ก็สามารถพิมพ์สูตรหรือฟังก์ชันตามรูปแบบของการใส่สูตรหรือฟังก์ชัน ส่วนการใส่ฟังก์ชันยอดนิยม โดยกรณีที่ตัวถูกดำเนินการเป็นการอ้างอิงเซลล์ ก็สามารถเลือกเซลล์ที่อ้างอิง แล้วแตะเลือกฟังก์ชันที่ต้องการด้านล่างของหน้าจอก็ได้ สามารถใส่รูปภาพ โดยแตะเลือกไอคอน Insert เลือกไอคอน Image เลือก Image Over Cell เพื่อใส่รูปด้านนอกของเซลล์ สามารถเลือกรูปภาพได้จากแหล่งเก็บไฟล์ภาพของอุปกรณ์ หรือจากการถ่ายภาพ ในที่นี้จะเลือกเป็นภาพที่อยู่ในอุปกรณ์นะคะ โดยเลือก from photos แต่เลือกรูปภาพที่ต้องการ และสุดท้ายการใส่แผนภูมิ โดยเลือกข้อมูลที่จะทำแผนภูมิ แล้วแตะเลือกไอคอน Insert เลือกไอคอน Chart เลือกแบบของแผนภูมิ จัดรูปแบบแผนภูมิเช่นกำหนดสี แล้วแตะเครื่องหมายถูก ก็จะได้แผนภูมิที่ต้องการ เราก็จะสามารถใช้ Google Sheets ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วนะคะ